การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญค่ะ ที่จะทำให้ทุกท่านเจริญเติบโต โดยของยูซาน่าเราค่ะ จะมีทั้งในส่วนของออฟไลน์ และออนไลน์ค่ะ เราจะมีวันยูซาน่าไทยแลนด์ที่ทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ ทำให้คุณรู้ว่าทำไมต้องทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และทำไมต้องทานยูซาน่าทำให้คุณทราบค่ะว่าทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่าย และทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายยูซาน่าห้องสตาร์ทอัพค่ะห้องนี้ค่ะ จะเป็นเหมือนเข็มทิศค่ะ ชี้นำคุณให้ไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น โดย8ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับนัก ธุรกิจเดิมที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดความรู้ ทำให้ธุรกิจของคุณนะคะประสบความสำเร็จได้ยิ่งขึ้นไปค่ะ และนอกจากการที่เรามาที่ออฟฟิศแล้วนะครับผมบริษัทก็ยังมีการจัดรถโชว์ออกไปทำกิจกรรม ให้ความรู้ที่นอกสถานที่ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งการออกรถโชว์ของบริษัทนี้ครับผมเราสามารถพาผู้มุ่งหวังเข้าไปฟังผู้ประสบความสำเร็จเล่าถึงเรื่องราวสุขภาพและความมั่นคงได้ รวมถึงการไปเรียนรู้พัฒนา mindset ต่างๆ จากคนที่สำเร็จที่เขาเดินทางมาแบ่งปันความรู้ให้กับเรา และทีมงานเราได้ครับอนอกจากรถโชว์แล้ว บริษัทก็ยังมีคอร์สแคมป์ต่างๆ ไว้สำหรับพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักธุรกิจทุกคนมีทักษะเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำมาใช้ในธุรกิจยูซนาทำยูซนาจนประสบความสำเร็จได้และแน่นอนครับช่องทางการเรียนรู้หนึ่งก็คือการการเรียนรู้ออนไลน์วันนี้ยูซนามีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่ายูซนาครับเป็นเครื่องมือที่บริษัทลงทุนมหาศาลเลยครับเป็นเครื่องมือที่จะทำให้นักธุรกิจทุก พลสามารถเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับยูซนาด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านได้ เครื่องมือนี้ทำให้คุณมีทักษะในการทำธุรกิจรวมถึงใช้เครื่องมือนี้ครับผมทำธุรกิจยูซนาได้ตั้งแต่การสมัครสั่งซื้อสินค้า และให้บริษัทสามารถที่จะจัดส่งสินค้าจากคลังถึงหน้าบ้านคุณได้อย่างง่ายดายนอกจากเครื่องมือออนไลน์ที่บริษัทมีให้แล้วครับผมบริษัทยังมีช่อง YouTube ช่องนี้จะเป็นช่องที่บริษัทรวบรวมวิดีโอของนักธุรกิจที่มาพูดบรรยาย ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเอามาใช้ในธุรกิจยูซาน่าได้ นอกจากเครื่องมือออนไลน์แล้ว เราแนะนำให้คุณหาหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดจากร้านหนังสือต่าง ๆได้ รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวกับการตลาดเครือข่าย ให้คุณมาอ่านนอกเวลา มันจะทำให้คุณนะครับรู้อะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย แล้วก็วิธีการทำธุรกิจเครือข่าย ได้อย่างแล้วทำงานมันอย่างมีประสิทธิภาพ มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือ ความจริงเกี่ยวกับธุรกิจ MLM หนังสือเล่มนี้แหละครับจะเป็นหนังสือที่เปิดใจคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ทำให้คุณรู้วิธีการเลือกธุรกิจเครือข่ายอย่างถูกต้อง และวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้ เมื่อคุณอ่านจบแล้ว คุณจะรู้เลยว่าการที่คุณตัดสินใจเลือกยูซาน่าเป็นการเลือกที่ถูกต้อง และจะยูซาน่าจะมีเครื่องมือ นำพาคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ดิฉันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งค่ะ ในประเทศจีนนะคะจะมีต้นไผ่ต้นหนึ่งที่ใช้เมล็ดมาปลูกที่ดินค่ะ ชื่อว่าไผ่เหมาจู ไผ่เนี่ยค่ะ คุณต้องรดน้ำพรวนดินตลอดเวลา 5 ปีโดยที่คุณจะไม่เห็นแม้แต่หน่อมันงอกขึ้นมาจากจากพื้นดินเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ แต่หลังจากครบ5ปีไปค่ะระยะเวลาเพียงแค่ 5 สัปดาห์ ต้นไผ่เนี่ยค่ะจะสูงขึ้นถึง 30 เมตร วันนี้ค่ะ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นนับจาก 5 สัปดาห์ที่ไผ่สูงขึ้น แต่ความสำเร็จค่ะ เกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มบ่มเพาะเมล็ด เริ่มรดน้ำพรวนดิน เริ่มลงมือลงแรงในการทำค่ะ แล้วดิฉันนะคะได้คอมมิชชั่นจากยูซานาก้อนแรกก็คือ 990 บาท หลายคนบอกเลยค่ะว่าทำไปทำไมมันไม่คุ้ม ยังไม่เห็นจะได้เงินคุ้มค่าเลยกับการลงแรงไป แต่วันนี้ค่ะศึกษาพัฒนาเรียนรู้ให้เข้าใจค่ะว่าแท้จริงแล้วยูซาน่าจะให้อะไรคุณได้ในระยะยาว 1 ปี 3 ปีหรือ 5 ปี หมั่นลดน้ำพรวนดินหมั่นฝึกฝนตนเองไปค่ะ จนวันหนึ่งที่ต้นไผ่คุณ โตขึ้นสู่ฟ้า และจะมีหลายคนเลยค่ะกลับมาถามคุณว่า คุณประสบความสำเร็จชั่วข้ามคืนได้อย่างไร ดิฉันบอกไว้เลยค่ะ ความสำเร็จไม่มีการเกิดขึ้นชั่วข้ามคืน ทุกความสำเร็จค่ะล้วนเกิดจากการสะสม ฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ดิฉันสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้ ยังไงทุกคนอย่าลืมฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะ